ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่สร้างด้วย Google Application จะถูกจัดเก็บไว้ใน Google Drive การบันทึกไฟล์ Google ทำได้โดยการคลิกที่ Untitled Document มุมบนด้านซ้ายของเบราว์เซอร์เพื่อเปลี่ยนชื่อของเอกสาร ระบบจะทำการบันทึกไฟล์ให้อัตโนมัติ โดยจะบันทึกไว้ใน Google Drive โฟลเดอร์ My Drive แต่เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของการบันทึกได้ โดยคลิกที่ไอคอนโฟลเดอร์ด้านหลังชื่อไฟล์ เพื่อทำการเลือกตำแหน่งอื่นๆ หรือจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อบันทึกก็ได้ และหากต้องการเปิดไฟล์เอกสารที่ถูกบันทึกไว้แล้วใน Google Drive ก็ทำได้โดยคลิก คลิกคำสั่งไฟล์ เลือก Open ก็จะปรากฏหน้าจอ Open a File ซึ่งจะแสดงชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ที่อยู่ใน My Drive ค้นหาไฟล์ที่ต้องการเปิดและคลิกเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Open ไฟล์ที่เลือกก็จะถูกเปิดขึ้นมา ซึ่งการบันทึกไว้ใน Google Drive แนะนำให้ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาในเอกสาร และควรสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบเอกสารให้ง่ายในการเปิดใช้งานด้วยนะคะ